าคูณสามสิบสามแล้วนะตอนนี้วิ่งโอ้โหชุดใหญ่ ชุดใหญ่ ชุดใหญ่ โอ้โหสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะหนึ่งพันสี่ระอยแปเขาเขาเขาไปด้วยส่วนนี้ของ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 แคตเตอร์จะเข้าทั้งหมด 3 ตัวนะเกมนี้เกมนี้สามารถซื้อฟิเจอร์ได้นะครับอ่าวันนี้ผมมาในทุน499นะเลขมงคลเหมือนเดิมนะ เบ็ดต่ำสุดเกมนี้ก็จะเป็น 1 บาทนะเบ็ดสูงสุดก็จะเป็น2พันนะ เกมนี้นะเบ็ดสูงเอาเรื่อง ขออนุญาตเริ่มที่เบ็ด5บาทก่อนนะ ปั่นไปเลยครับ 1,000หมุนครับ ขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะครับขอขอขอดูไอ้นี่หน่อยตารางกันก่อนนะ ดูตารางการจ่ายก่อนนะ แบบนี้นะ ถ้าจ่ายดีก็จะได้เปิดเทอร์โบยัดเลยนะ จ่ายไม่ดีก็เปลี่ยนเบ็ดนะครับ นี่อย่างนี้ เอาเลี่ยงนะ ไหลอยู่นะ ถูนสีเข้าไป ไปครับไหลไปไหมไหลไหมไม่ไหลนะไหลไปนะไหลไปนะไหลไปต่อครับเอาเรื่องอยู่นะผมว่านะน่าจะจ่ายอยู่นะ เกมนี้นะโบบาโบบาอยู่นะ คูณสองเข้าไปไหลไปไหมไหลไหมไหลครับยังไงต่อครับ มีหรือเปล่ามีอีกนะอุ้ยตรงนี้ เอาเลี่ยนสเก็ตเตอร์ลงมาสองตัวแล้วเมื่อกี้ เสียดายอยู่นะถ้าถ้าสเก็ตเตอร์ลงมาสามตัวนี้โอ้ยได้ลุ้นเลยได้มันเลยบอกเลยเอ้ย มา อ่าไม่ไหลนะ เฮ้ยเงียบจัง ฮัลโหล เซฮัลโหล เงียบจังเลยเว้ย เอาเรื่องมาแล้วครับ อ้ายไม่ไหลนะ อุ้ยตรงนี้ ไหลต่อครับ ไม่มีขู่นะไปครับไป ไม่ไหลต่อตรงนี้ ไม่ไหลอีกแล้วนะ เบ็ดเบ็ดห้าบาทก็พอได้อยู่นะ ยังทรงๆอยู่นะสำหรับรูปแบบนะถ้าลงมาแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะนี่ ผมยัดได้นะผมจะยัดเบ็ดใส่เลยนะ มา มาอีกครับ ยังไงแหมวิ่เมื่อกี้เสียดายอ่ะไปครับ ไปอีกครับ ยังไงโอ้ยจัดไป ไหลไปผู้ลูกจัดไปครับหูตรงนี้เต็มๆอยู่นะแหมไปครับไปครับเอาเรื่องอยู่นะเบ็ดห้าบาทแต่ยังซึงฟองอยู่อ่ะยังแบบจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอยู่อะ คูณสองเข้าไป ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเบ็ดเบ็ดเก้าบาทนะเลงมงคลนะเนี่ยไปที่ห้าสิบหมุนนะครับ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะสำหรับเบ็ดนี้นะไป ครับครับอืมตรงนี้ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง มาเฮ้ยอย่างเรื่องนะเป็ดเก้าบาทเนี่ยคูณสองเข้าไปอย่างนี้มาไหลต่อหรือเปล่าไหลต่อนะมีหรือเปล่ามีนะหูอย่างนี้โอ้ยเอาเรื่องครับไหลไปอีกแล้ว ต่อครับโอ้ยไหลยาวอยู่นะโอ้ยตรงนี้มีตัวคูณมาด้วยอืเอาเรื่องแน่บอกเลย คูณสี่เข้าไปครับตรงนี้เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งร้อยแปดบาทนะ ไปกัน เฮ้ยหุยเอาเรื่องเบ็ดเก้าบาทเอาเรื่อง มันมาว่ะคูณสี่อีกแล้วครับโอ้โหเงินรางวัลก็โตสองร้อยห้าบาทนะ ไปนะ เอาเรื่องครับเบ็ดเก้าบาทเอาเรื่อง มาไหลไปอีก ไหลไปอีกลูกไหลไปอีกถูนห้าเข้าไปตรงนี้ยังไงหนึ่งร้อยสามสิบห้านะเมื่อกี้ไหลไหลอีกเบ็ดเก้าบาทมันโคตรไหลนะโอาแซนด์วิชมาอีกตรงนี้จะได้แฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้อ้ยไม่ใช่สเต็ก ถูนสีเข้าไปโอ้ยตรงนี้เต็มกระดานอยู่นะ คูณสองเข้าไปนะ เอาอีก เอาอีก เอาอืมเอาอีก เอาอีกไหลไปอีก เอาอีกสิ รออะไรอ่ะ ตายโอ้โหใหญ่ มีคูณหรือเปล่า มีนะ คูณห้านะสี่สิบห้าคูณห้าดอกนี้ เงินรางวัลก้อนโต 225 นะอ่ามามาสงเริ่มดีละไปครับโอ้เบ็ดเก้าบาทมันเอาเรื่องนะ ทูนสองเข้าไปตรงนี้ยังไง หัวใจมา ไม่ไหลนะ ลงไปครับโอ้ยตรงนี้อือไหลต่อนะ คูณห้าเข้าไปดอกนี้ยี่สิบสี่คูณห้าได้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะเมื่อกี้คูณสองเข้าไปครับหูอย่างนี้สิบสามบาทห้าสิบนะ คูณห้าเข้าไปเท่าไหร่หกสิบเจ็ดนะ ไป เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้โอ้โหคูณเท่าไหร่ คูณเจ็ดเข้าไปยี่สิบเจ็ดคูณเจ็ดเข้าไปได้ สำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต189นะ อ่าไปไปไปกันต่อเลย กาแฟมาวิเอาเรื่อง เอาเรื่อง เอาเรื่องครับ เอาเรื่องไหลๆเลย เอาเรื่อง เอาเรื่องเลยครับอือหือไหลยาวมากอือหือมีอีก มีอีกหรือเปล่าวิห้าสิบเจ็ด คูณสิบนะนี้ครับ โอ้ยสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกะห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะ นี่เอาเรื่องเอาเรื่องเบ็ดเก้าไม่เอาเรื่องมงคลจริง ๆ นะเลขเก้านะ ไปกันต่อนะหูยังไหลอยู่นะ ยังไหลอยู่นะดอกนี้นะ เอาเรื่องครับอืม โคตรสุดอุ้ยเบ็ดเก้ามันเอาเรื่องว่ะ ขออนุญาตยังไม่เปลี่ยนเบ็ดนะขออนุญาตซื้อซื้อฟีเจอร์เบ็ดนี้นะโอ้ยหกร้อยเจ็ดสิบห้าได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่นะ ขออนุญาตเริ่มเลยนะไปมาดูฟีเจอร์กันนะสิบหมุนนะสะสมคูณสองถึงคูณห้านะไปอุ้ยเอาเรื่องมาถึงก็เอาเรื่องเลยอุ้ย ถึงก็ไหลเลยนะคูณห้าเข้าไป อีกเจ็ดหมุนนะ มา มีไหลไม่อีกอาะไหลไม่อีกไหมคูณเก้าเข้าไปสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตสองร้อยสี่สิบสามบาทนะ อ่ะ ไปกัน ต่อเลยครับ ต่อเลย อ่ามีมีอีก มีอีกมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าอ๋อคูณสิบเอ็ดเข้าไป โอ้ยอย่างนี้ ชุดใหญ่แน่บอกเลยชุดนี้กาแฟอีกเปล่าไม่มีนะโอ้โหคูณสิบห้านะเมื่อกี้สำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะ ไปกันต่อเลยอุ้ยลงมา หรือเปล่าลงหรือเปล่าโอ้ยเพิ่มหมุนอีกห้าหมุนนะตรงนี้เอาเรื่องไปกันครับ ไปกัน สำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยแปดสิบนะไหลไปไหลไปหูวิ่ไหลอีกครับ มีอีกหรือเปล่าหูยคูณเยอะแล้วนะคูณยี่สิบสองแล้วนะตอนนี้นะอีกหกหมุนนะเอาเรื่องเอาเรื่องหู้ยตรงนี้เพิ่มคูณอีกแล้ว ตอนนี้อยู่ที่คูณสามสิบนะหูวโห สำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต 297 บาทนะ ไปกันเลยต่อกันเลยอุ้ยแสนคูณสามสิบสามแล้วนะตอนนี้อุ้ยอุ้ยชุดใหญ่ ชุดใหญ่ ชุดใหญ่ โอ้ยสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ 1,480 นะอ่ะ สวยๆเลยครับไปครับ จัดไปสวยๆเลยนะ โอ้โหยังไม่จบนะ มีอีกนะอืมสี่ห้าคูณสามสิบแปดนะตรงนี้ เงินรางวัลซูเปอร์เมกะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทนะอ่าเอาเรื่องครับ เบ็ดเก้าบาทเอาเรื่องครับเลขมงคลนะสำหรับเงินรางวัลรวมนะสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสามนะโอ้โหใหญ่โอ้ได้มาเยอะแล้ว ผมก็ต้องขอตัวนะ โอ้ยได้มาห้าพันกว่านะห้าพันนิดนิดนะสำหรับชุดนี้นะ ต้องขอตัวไปก่อนนะ ขออนุญาตไปใช้ตังก่อนนะครับ ส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหน คอมเมนต์ต้องบอกผมได้นะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะปั่นสล็อตมือหนึ่งขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ